สำหรับประโยค您在本地旅游的时候想要租车服务吗แปลว่าคุณต้องการใช้บริการรถส่วนตัวสำหรับการเที่ยวที่ต่างๆไหม คำว่า您แปลว่าคุณหรือท่าน คำว่า在แปลว่าอยู่ที่ คำว่า本地แปลว่าที่นี้ ที่แห่งนี้ คำว่า旅游แปลว่าท่องเที่ยว คำว่า的时候 แปลว่าเวลาหรือที่เวลา คำว่า想要แปลว่าคิดอยากจะหรือต้องการ คำว่า租车แปลว่าเช่ารถ คำว่า服务แปลว่าบริการ คำว่ามาแปลว่าไหม สำหรับประโยค是的好主意这项服务要花多少钱呢แปลว่าต้องการครับ เป็นความคิดที่ดีมาก ราคาเท่าไหร่ใช่แปลว่าใช่เลยหรือถูกต้อง ในที่นี้คือต้องการ คำว่า好主意แปลว่าความคิดที่ดี ในภาษาจีนจะวางคำว่าดีไว้หน้าคำนาม คำว่าเจซึ่งใช้ร่วมกับคำว่าเฉียงซึ่งเป็นลักษณะนาม แปลว่า รูปแบบนี้ รายการนี้ คำว่า ฟู แปลว่าบริการคำว่าหยอกแปลว่าจะต้องหรือต้องคำว่าว้าแปลว่าใช้จ่ายเงิน คำนี้ปกติจะแปลว่าดอกไม้คำว่า多少แปลว่าเท่าไหร่ มาจากคำสองคำที่แปลว่ามาก และน้อยคำว่าเฉียน แปลว่า เงินคำว่า เนาะ เป็นตัวแสดงว่าเป็นคำถาม